เออพี่อะหืมพี่รู้จัก VTuber ไหมฮะ ไม่อะโอเค งั้นอีกประมาณ 2 ชั่วโมงติ๊ต่อจากนี้ไปพี่จะได้เห็นเรื่องราวมากมายที่พี่จะไม่สามารถทำความเข้าใจมันได้ ฉะนั้นพี่ช่วยอยู่เงียบๆให้อยู่สักแป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคดีนะ A few moments later ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยเนี่ยขอบคุณสำหรับตเนทแล้วก็ปัจจิปัจจีเนี่ย Happy birthday to you เนี่ยใครเกิดวันนี้ก็ขอให้มั่งมีสีสุขสวยวันสวยคืนสวยทั้งตอนนอนและตอนตื่นเลย จุมเบยมาก